ประโยค Voilà votre hôtel. On est arrivé. แปลว่า นั่นไงโรงแรมของคุณพวกเรามาถึงแล้ว คำว่า Voilà. เป็นคำที่ทำหน้าที่เป็นทั้งประธานและกริยาในตัว มีความหมายว่า นั่นไง ประโยค On est arrivé. เป็นประโยคที่ใช้เป็นการอดีต คือ Passé composé. เทียบกับภาษาอังกฤษ past tense และ present perfect tense ประโยค On est vraiment à l'heure prévue 8 heures pile แปลว่า เราตรงตามเวลาที่คาดไว้คือสองทุ่มตรง